Bonjour. Bienvenue à la conclusion du cours de français. สวัสดีค่ะ เรามาถึงบทสรุปของการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ระบบเปิดสำหรับมหาชนแล้วนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นจนจบ ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ระบบเปิดสำหรับมหาชนนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น หากท่านเข้ามาเรียนภาษาฝรั่งเศสทวนซ้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ